การจัดการ ตรวจสอบเหตุการณ์ Event Handlers ในการทำแอปพลิเคชันยุคปัจจุบัน มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น การเขียนโปรแกรมสำหรับการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือบนเว็บย่อมมีความแตกต่างกัน ซอฟต์แวร์ยุคใหม่ไม่ได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนตามลำดับที่ถูกวางไว้อย่างตายตัวอีกต่อไป แต่จะดำเนินการตามที่ผู้ใช้งานตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆ ทันที อาทิเช่น เมื่อผู้ใช้ กดที่ปุ่มแอปพลิเคชันจะทำการส่งข้อความออกไปยังโทรศัพท์มือถือ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส การลากนิ้วผ่านหน้าจอ ก็เป็นวิธีการที่ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจจะเกิดเส้นจากจุดที่เริ่มต้นที่ลากนิ้วผ่าน ไปยังจุดสิ้นสุดที่จุดยกนิ้วขึ้น แอปพลิเคชันยุคใหม่มักจะมีแนวคิดแบบ เหตุการณ์ การโต้ตอบ ตัวแอปพลิเคชันยังคงมีการทำงานตามสูตรที่ตั้งไว้อยู่ แต่ละสูตรก็มีการทำงานตามเหตุการณ์ที่กำหนดโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแอปพลิเคชัน จะตอบสนองด้วยการเรียกการดำเนินการตามหน้าที่ เป็นลำดับขั้นตอน การดำเนินการตามหน้าที่หรือฟังก์ชันเป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำกับส่วนประกอบต่างๆ สามารถดำเนินงาน เช่น การส่งข้อความ SMS หรือการเปลี่ยนข้อมูลตัวอักษร ข้อความต่างๆ บนหน้าจอผู้ใช้ เราเรียก ใช้การดำเนินการ หมายความว่า การทำให้การดำเนินการนั้นเกิดขึ้นเรียกเหตุการณ์การเรียกใช้การดำเนินการต่างๆ นี้ว่า event handlers เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างถูกเรียกใช้ทันทีโดยผู้ใช้งาน แต่บางเหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นแอปพลิเคชันจะเรียกใช้การโต้ตอบต่างๆ ภายในเครื่องโทรศัพท์ ก็ต่อเมื่อเป็นเหตุการณ์ภายใน เช่น การเรียกใช้เซ็นเซอร์ การให้สัญญาณนาฬิกา และสามารถโต้ตอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกได้ เช่น การรับข้อความจากโทรศัพท์เครื่องอื่น หรือการรับข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเว็บไซต์ สำหรับโปรแกรม MIT App Inventor การโปรแกรมจะเป็นไปอย่างธรรมชาติ เพราะมีฐานแนวคิดการสร้างมาจากเรื่องเหตุการณ์และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การควบคุมเหตุการณ์เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแทบจะทุกภาษา เราสามารถสร้างและกำหนดพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในแอปพลิเคชันโดยการใช้ Event Blocks ที่จะมีรูปแบบ When Event Do กล่าวคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้ว จะต้องทำอย่างไร หรือจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันการดำเนินการอะไร ยกตัวอย่างเช่น ในแอปพลิเคชัน Speak It จะให้เกิดเหตุการณ์เมื่อคลิกที่ปุ่มแล้ว แอปพลิเคชันจะทำการอ่านออกเสียง ที่ผู้ใช้พิมพ์ลงไปในกล่องข้อความ ในแอปพลิเคชันนี้ สามารถโปรแกรมได้โดยใช้ Event Handlers เพียงตัวเดียว ดังตัวอย่าง สำหรับตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์เมื่อผู้ใช้งานคลิกลงบนปุ่มที่มีชื่อว่า Speak ส่วนประกอบ Text to Speech จะทำการอ่านตัวหนังสือที่พิมพ์ หรือปรากฏใน Text Box 1 การโต้ตอบนี้เป็นการเรียกฟังก์ชันดำเนินการ Text to Speech 1จุด Speak เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ Speak It Button click หรือการคลิกที่ปุ่ม speak it นั่นเองสำหรับโปรแกรม MIT App Inventor ทุกกิจกรรมจะประกอบด้วยวิธีการเรียกการตอบสนองเหตุการณ์เสมอ หากเหตุการณ์ใดๆ ไม่มีการเรียกบล็อกเหตุการณ์ การตอบสนองก็จะไม่เกิดขึ้น เช่น หากวางบล็อก เรียกการใช้งาน text to speech โล่งๆ ก็จะไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเลย ประเภทของเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่สามารถเรียกใช้งานในโปรแกรมมีดังนี้ 1. user initiate event เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้กระทำกับแอปพลิเคชัน เป็นเหตุการณ์พื้นฐาน เช่น การป้อนข้อมูล โดยปกติจะให้ผู้ใช้แตะลงบนอุปกรณ์ เพื่อเรียกการดำเนินการจากแอปพลิเคชัน อาจเป็นการแตะแล้วลากก็ได้ Initialization Events เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นแอปพลิเคชัน เมื่อเราต้องการกำหนดเหตุการณ์บางอย่างตั้งแต่เริ่ม มีวิธีการเรียกการทำงานคือใช้บล็อก screen initialize เพื่อเรียกคำสั่งดำเนินการตามที่เราต้องการ timer events กิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันจะถูกกำหนดด้วยการขยับของเวลา เช่น การเคลื่อนไหวของรูปแอนิเมชันที่ถูกเริ่มต้นด้วย timer events โปรแกรม MIT App Inventor มีส่วนประกอบนาฬิกาที่เราสามารถนำมาใช้ในการเริ่มเหตุการณ์ได้ อาทิเช่น หากเราต้องการให้ลูกบอลขยับในแนวแกน x 10พิกเซลเราสามารถโปรแกรมบล็อกได้ดังนี้ Animation Events เป็นเหตุการณ์ ที่เริ่มเมื่อมีภาพกราฟิกแอนิเมชันแบบเคลื่อนไหว หรือเรียกอีกอย่างว่าสไปร t เป็นตัวตรวจจับในบริเวณการวาด เราสามารถโปรแกรมเกม และการปฏิสัมพันธ์แบบอื่นๆ โดยกำหนดค่าเหตุการณ์ เมื่อวัตถุในบริเวณการวาด ชนกับขอบ หรือมีวัตถุสองชิ้นชนกัน เป็นตัวกำหนดเหตุการณ์ external event เมื่อโทรศัพท์ มีการรับค่าที่ตั้งผ่านระบบดาวเทียม GPS เหตุการณ์จะถูกกำหนด เช่นเดียวกับการรับข้อความ SMS ก็สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ได้ ฉะนั้น หากมีการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก สู่อุปกรณ์ สามารถเกิดเป็นเหตุการณ์ได้ไม่ต่างจากการที่ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่มบนอุปกรณ์ Event Handlers สามารถถามคำถามได้ การโต้ตอบในเหตุการณ์ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสูตรเส้นตรงเสมอไป ยังสามารถใช้ในการถามคำถามเพื่อหาทางเลือกได้อีกด้วย การถามคำถามเป็นการเลือกใช้ข้อมูลที่แอปพลิเคชันเก็บไว้ในหน่วยความจำและทำการแยกแยะคำตอบ ซึ่งสามารถเป็นไปได้หลายๆทาง เราเรียกอีกแบบว่า สถานการณ์ทางเลือก conditional branches จากแผนภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแอปพลิเคชันจะดำเนินการในบล็อก A และเมื่อตรวจสอบสภาพในบล็อกต่อมาหากเป็นจริงให้ไปยัง B1 เป็นเท็จ ให้ไปยัง B2 และดำเนินการต่อไปในบล็อก C ในสถานการณ์นี้คำถามอาจจะเป็น คุณได้คะแนนถึง 100 หรือไม่ หากถึงคำตอบในบล็อก C ก็จะเป็นยินดีด้วยคุณเก่งมาก Event Handlers สามารถทำซ้ำบล็อกได้ ในบล็อกคำถามและการเลือกที่มีฐานจากการตอบ การตอบกลับเหตุการณ์อาจจะต้องทำซ้ำไปมา MIT App Inventor ได้สร้างบล็อกสำหรับการทำซ้ำ และสามารถสร้างลิสต์การทำงานขึ้นมาได้ โดยการใช้บล็อกคำสั่งแบบ for each and while Event Handlers สามารถจดจำได้ เพราะ Event Handlers Execute Blocks มีความสามารถในการเรียกดูข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำตัวแปร variables ที่เรากำหนดค่าไว้ในส่วนของ Block Editors ตัวแปรเป็นเหมือนกับส่วนประกอบอื่นๆ แต่จะไม่สัมพันธ์เจาะจงไปกับส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่ง แต่จะเป็นค่ากลาง เช่น ในการสร้างเกม เราอาจกำหนดตัวแปรขึ้นมา มีชื่อว่า score หรือ คะแนนส่วนควบคุมเหตุการณ์ของเราจะปรับปรุงค่านี้เมื่อผู้เล่นทำถูกต้องสอดคล้อง ค่าตัวแปรจะเป็นค่าที่ถูกเก็บไว้ชั่วคราว เมื่อแอปพลิเคชันกำลังทำงานเมื่อเราปิดแอปพลิเคชันข้อมูลส่วนนี้จะหายไป บางครั้งแอปพลิเคชัน ก็ต้องการการเก็บข้อมูลหลังจากถูกปิด และเรียกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เมื่อเปิดครั้งต่อไปก็สามารถทำได้ โดยการเก็บข้อมูลเป็นแบบเก็บถาวร ซึ่งเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลชนิดหนึ่ง ซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไป